คิดง่ายๆนะเดี๋ยวล้างหน้ากระดานไปก่อน4ี่ห้าหมุน เดี๋ยวว่ากันนะครับผม โอ้ยตกเสียงเกียร์มันมันดังเกินไปว่าท่านผู้ชม กลัวมันกบเสียงผมนะกบเสียงละหลอของผมเนี่ยโอ้ยไม่ได้นะ โอ้โหสวยมาแล้วครับผมมาแล้วครับ ท่านผู้ชม ชัดเจนไหมที่เนี้ยนะครับ นี่คือทีเด็ดของเกมแดจังกึมไม่อยากจะบอกเลยว่านี่คือทีเด็ดครับผมนะ มันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมฟ้าานี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันจะส่งตัวตัวเหมือนกันอ่ะ ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะท่านผู้ชม มันจะส่งตัวเหมือนกันมาให้นะ ก็คือมันมีโอกาสได้เยอะแหละ อ่ะมาครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮิตสเตตฟัดหมาละจ้า สวัสดีเพื่อนๆเดี๋ยวบอกก่อนนะ ทางเพื่อน ๆ ทางด้านสปปลาวถามว่า เฮียทำไมบางครั้งตัวเกมมันมันกระตุกมันช้าใช่ไหม คือเอาจริงๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าเรื่องเกมกระตุกเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากหนึ่งแหละเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตนะทางฝั่งเราด้วยนะ แล้วก็อาจจะเป็น2ทางฝั่งตัวตัวเกมเอง นะครับผมเพราะบางทีเนี่ยเขาเปิดให้เราเล่นแต่ว่าบางทีเขาเซอร์วิสระบบของทางเขาโดยไม่ได้ปิดระบบทั้งหมดเออมันก็มีกระตุกแล้วแบบ ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะถ้าตัวเกมมันหน่วง หรือมันค้างมันกระตุกเนี่ย มีบางครั้งนะ ไม่ใช่บางครั้งที่ผมเห็นหลายครั้งด้วยแหละ นะที่แบบเขาแบบเหมือนตัวเกมมันมันแจกเลยนะท่านผู้ชมเออผมไม่รู้ว่าดีไม่ดี แต่ที่ผมเจอมาส่วนมากก็ อ่ะถ้าเกิดว่าฟุกมันได้ก็ดีไปฮะแต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้เพื่อนๆหยุดเล่นก่อนนะโดยส่วนตัวผมแนะนำแบบนี้ดีกว่านะ เพื่อความชัวนะครับก็ทิ้งๆไว้ก่อนนะสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งค่อยกลับมาเล่นก็ได้ลืมๆไป ลืมๆก่อนนะค่อยกลับมาอีกทีก็ได้นะ โอเคนะ ท่านผู้ชมนะครับอ้าววันนี้มาที่เกมเดจังกึมฮะหรือว่าเกม The Queen Banquet ฮะถ้าเกิดว่าผมพูดภาษาอังกฤษผิดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันอ่านว่าอะไรก็เพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะนะครับหรือว่าเกมเดจังกึมแล้วผมเรียกว่าเดจังกึมแล้วกันนะครับเข้าใจง่าย ๆ ตรงกันนะวันนี้มาที่ทุน 60ฮะท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวผมปรับไปที่เบ็ดเบ็ดหกสิบแล้วเอ้ยทุนหกพันหกพันหนึ่งร้อยผมปรับไปที่เบ็ดหกสิบแล้วกันนะ คิดง่ายๆนะเดี๋ยวล้างหน้ากระดานไปก่อน4ี่ห้าหมุนเดี๋ยวว่ากันนะครับผม โอ้ยตัวเสียงเกียร์มันมันดังเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชม กลัวมันกบเสียงผมนะกบเสียงละหลอองผมเนี่ยโอ้ยไม่ได้นะโอ้โหสวยมาแล้วครับ ผมมาแล้วครับ ท่านผู้ชม ชัดเจนไหมที่เนี้ยนะครับ นี่คือทีเด็ดของเกมแดจังกึมไม่อยากจะบอกเลยว่านี่คือทีเด็ดครับผมนะ มันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมฟ้าานี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันจะส่งตัวตัวเหมือนกันอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะท่านผู้ชม มันจะส่งตัวเหมือนกันมาให้นะ ก็คือมันมีโอกาสได้เยอะแหละนะ ยิ่งแถวใกล้ๆแถวหนึ่งอย่างเงี้ยนะ สองสามสี่อย่างเงี้ยโอกาสได้เยอะแบบนี้เยอะมากอะ ที่เด็ดของเกมเดจังเกือมาเมื่อวานนะ อย่างที่ผมบอกว่ามันก็ออกอีกแล้วอะแบบเนี้ย มันออกอีกแล้วนะท่านผู้ชม เออ ไม่อยากจะบอกเลยว่า ทีเด็ดเลยนะครับ นะโอเคท่านผู้ชม ไปต่อฮะมาขนาดนี้แล้วจะกลัวอะไรฮะใส่ลุยไม่คุยเสียเวลาอยู่แล้วตักไม่หยุดไม่หลุดได้ไงล่ะครับ ผมท่านผู้ชมเอ้ยกดผิดนะท่านผู้ชมขออภัยฮะไปที่เบ็ดเอ้ยไปไปที่ออโต้สปินนะผมปรับไปที่เบ็ดร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะไปสิบหมุนดูก่อนดิไปรวดเร็วทันใจหน่อยสิไป สเก็ตเตอร์อีกตัวเดียวเข้าฟรีสปินมา เมื่อวานนี้ก็เข้าฟรีสปินไป2รอบนะ รู้สึกว่าบวกหนักรอบหนึ่งแล้วก็บวกน้อยรอบหนึ่งนะสวยฮะดอกนี้มา ตัวเหมือนด้วยอู้แถวแรกไม่มีนะเตรียมแปลงแรกเป็นวายเลยนะ เพื่อนๆจะเห็นไอ้ตัวกรอบสีฟ้าๆนะ เป็นออร่าออร่าอยู่อะสังเกตดีๆนะ เห็นไหมเห็นไหมนะมันจะส่งตัวเหมือนกันมาให้นะ สังเกตดีๆฮะ มาไปแบบชิวๆเลย เมื่อคืนนี่ต้องขอประทานอภัยด้วยนะท่านผู้ชมมาโอ้พออากาศเปลี่ยนแล้วแบบ นะเสียงผมนี่เอาแล้วรู้เรื่องแล้วนะเริ่มขัดจมูกแล้วก็ นะ เป็นเรื่องเลยเสียงอู้อีอู้อีมากขอประทานอภัยด้วยจริงๆฮะ นะ มารอบนี้ก็ท่านผู้ชมมันอากาศหนาวนะช่วงเนี้ยผมเป็นภูมิแพ้ด้วย นะ อืม บางทีช่วงกลางวันไม่ว่างนะช่วงกลางวันนี้แบบแอคทีฟอยู่ดีดอยู่นะไม่ได้ว่างเข้ามาเล่นนะ ท่านชมอ่ะขออภัยด้วยก็อาศัยมาช่วงดึก ๆ เอาท่านชมฟิสปินไม่เข้าแต่แตกนอกดีแบบนี้ ดันเบ็ดสู้ได้นะ เอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดรอบนี้ก่อนนะเอามาอีกแล้วครับผม ผมว่าจะปรับไปที่เบ็ดสองร้อยแล้วดันสู้เลยไหนๆผมก็กำไรขนาดนี้และ ใช้กำไรนี่แหละเล่นเลย ใช้กำไรสปินเลยฮะ มาคอมโบนี้แปดพันสองนะสวยนะอือหือเห็นแล้วหิวว่ะดึกๆแบบนี้เห็นไหมทั้งต็อกบ็อกกีทั้งอะไรอ่ะ ทั้งไอซูชิโร่เขาเรียกอะไรนะข้าวห่อสลายอ่ะเออเล่นแดจังกึมทีไรเลยหิวทุกที โอ้โห อะไรเนี่ย เป็ดไก่นึ่งอ่ะน่ากินนะไก่นึ่งโสมใช่ไหมพูดถึงเรื่องอาหารซะแล้ว เอ้ย สวยไป มันจะออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ผมถือว่ามันเป็นแจ็คพอตของเกมนี้ได้เลยนะไอช่องฟ้าเนี่ยนะครับแตกมาทีนี่ขุมมากยิ่งเล่นเบ็ดสูงนี่แบบเพื่อนผมมาสปินไปนี่แบบ แตกครึ่งแสนนี่คือ ผมเห็นมาแล้วนะมองตรงฮะ แต่ว่าเบ็ดห้าร้อยนะ ทุนเยอะมันกล้าเล่นเยอะนะครับ ขออนุญาตนะ ไปที่เบ็ดสองร้อยนะเดี๋ยวผมกดมือแล้วกันท่านผู้ชม นะ ลองดูสเก็ตเตอร์ยังไม่เข้าเห็นมาสุดสามอ้าวนี่ไงสามตัวมันมีต่อด้วยสองอืมโอ้ยวาย ไม่มีตัวเชื่อมตัวต่อนะท่านผู้ชมสักทีขอดองหนักๆสักทีผมหยุดเลยมาอืมสเก็ตเตอร์สามตัวลุ้นตัวที่สี่นะเข้าฟิลิปปินส์นี่รู้เรื่องนะท่านผู้ชม เข้าฟิลิปปินส์นี่รู้เรื่องกระเบื้องแต้นะมายังได้ลุ้นอยู่นะ เรียบร้อยฮะเข้าฟรีสปินเบสสองร้อยผมบอกเลยความอลังการจะเกิดขึ้นนะบัดนี้ ถือซะว่าผมพูดแบบนะ ปลุกใจเลยแล้วกันไม่รู้เลยว่าจะได้เท่าไหร่นะแต่ว่าขอปังๆสักดอกหนึ่งนะคุ้มคุ้มค่าหน่อยเข้าสปินเข้าฟรีสปิน เบสสองร้อยทั้งทีนะ ขอให้คุ้มค่าสักทีเถอะ คูณสองมาดิครับมาเก็บตัวคูณมาแล้วตัวคูณขึ้นตามคอมโบนะท่านผู้ชม ยิ่งคอมโบเยอะ มันจะคูณแต่ มันเขาเรียกว่า อะไร มันมาทีละหนึ่งสเต็ปอะนะ มันไม่ข้ามขั้นนะหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยนะยิ่งคอมโบเยอะแตกเยอะเนี่ยแบบเนี้ย แบบเนี้ยมีโอกาสได้เยอะโอ้ผมว่าผมว่าผมว่าเอาเรื่องอยู่ผมว่าเอาเรื่องอยู่ท่านผู้ชมเรียบร้อยมาแล้วครับ ผมสองหมื่นหกออกเลยครับ ผมคูณแปดไปดิครับ ผมเอาเรื่องมึงเตกท่านผู้ชมเป็นเรื่องบอกแล้วเบสสองร้อยใหญ่เข้านะฟีสปีินนะเป็นเรื่องนะ ท่านผู้ชม เป็นเรื่องจริงนะอย่างที่เห็นนะคนยัดกดนะ ไปเร็วๆนะฮะ ดอกนี้จัดๆ หนักๆเลยสามหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบคุ้มแล้วจากนี้ผมจะขอกดแล้วนะเพราะความรวดเร็ว บวกก็ดีไม่บวกไม่เป็นไรฮะ ผมขอหยุดเพียงเท่านี้นะครับอีกสี่หมุนมา ขออนุญาตกดเอาสี่พันห้าเก็บมาอีกท่านผู้ชมฮะทำเวลานิดนึงฮะทำเวลานิดนึงคือตอนเนี้ยทำไมผมถึงเร่งฮะ ผมพอใจแล้วนะ ผมอยากถอนละนะ ไม่ไม่ต่อนะครับผมไม่ต่อบอกเลยนะ ใครจะไปก็ไปผมไม่ไปนะฮะ สถานการณ์แบบนี้นะ บวกแล้ว รีบลุกฮะไม่งั้นลุกช้าเสียอ้อมวงฮะลุกช้าเสียอ้อมวง นะอย่าลืมนะมาอืนี่ขนาดได้คูณสิบสองสิบสามเนี่ยเอาเรื่องแล้วนะอืมสุดท้ายปีสปินสุดท้าย ไม่แจกจริงเลยนะ ขอญาตกดฮะสี่หมื่นหนึ่งพันนะถอนเรียบร้อยแน่นอนดอกนี้ถอนผมขอใช้เวลาถอนสักคู่เดียวนะท่านผู้ชมฮะเพราะเดี๋ยวผมเหลือติดูเชีไว้แปดพัน นะครับรู้สึกว่าเริ่มน่ากลัวไปไปนิดนึงแล้วบวกขนาดนี้นะเล่นต่อดูดแน่นอนและรับประกันเลย ความดูดเนี่ย ดูดเครดิตคืนแน่นอนนะความเกลือมาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวลุยต่อนะ8ปดพตรงนี้ เกมอะไรติดตามไว้นะท่านชมเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปฮะ